ำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการเตรียมตัวอย่างของเครื่อง XRD นะครับ โดยที่คนอื่นมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับครับ อันนี้เป็น sample holder นะครับเป็นแบบ circular sample holder นะครับก็จะมีสองชิ้นด้วยกันนะครับมีชิ้นนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับ ชิ้นบานนะครับชิ้นบานเป็นตัวสำหรับใส่ตัวอย่างนะครับส่วนชิ้นใหญ่ๆนี้จะเป็นสำหรับซัพพอร์ตตัวอย่างนะครับ าใช้กับผมนะครับ โดยที่ปกติแล้วเราจะใช้ด้านนี้นะครับด้านที่มีลูกเอาพาวเดอร์ที่เป็นเอาตัวอย่างเป็นพาวเดอร์ใส่ในนี้นะครับ แล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับ เราจะใช้ในกรณีที่ตัวอย่างเป็นชิ้นที่ใหญ่หน่อยนะครับ ไม่สามารถใส่ในลุกนี้ได้นะครับ เราสามารถจะวางด้านหลังได้นะครับ โดยที่ต้องให้ระนาดระนาดเดีกันนะครับ โอเค อีกตัวนึงนะครับเป็นส r a เปิลโฟลเดอร์นะครับ ซึ่งตัวนี้เรามีอยู่เยอะพอสมควรแต่เราไม่ได้ใช้นะครับ ตัวนี้จะใช้ในกรณีจริงใช้กับตัวอย่างที่เป็นามเลือดก็ได้นะครับแต่หลังๆไม่ได้ใช้เพราะว่าตัวอย่างที่เป็นความเือรเราก็จะใช้ตัวตัวเซอร์คูล่าแทนนะครับตัวนี้เวลาที่เราเอาตัวนี้ออกนะครับแผนเกตนี้ออกมานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ตัวอย่างที่เป็นชิ้นยาวได้นะครับตัวที่ด้านหน้าตรงนี้ ครับเป็นชุดสำหรับเตรียมตัวอย่างนะครับประกอบด้วยแท่นวางตัวอย่างนะครับแท่นวางอยู่เรียบๆนะครับจริงๆแล้วด้านหลังด้านล่าง้ในนะครับ ตัวนี้แผ่นเนี้ยติดด้านล่างขึ้นมาใช้ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นรอยมากๆก็ปิดได้หรือก็ไปขัดก็ได้นะครับโดยที่ขัดสกูงด้านข้างนะครับก็จะเขาออกได้แล้วนะครับโอเคกลุ่มด้านนี้นะครับเอาไว้สำหรับเลื่อน เดือแล้วมันก็จะแท่งแท่งกดนะครับแท่งกดอันนี้เป็นแท่งอลูมิเนียมธรรมดานะครับ ถ้าเกิดหายก็ทำอะไรก็ได้ครับ เป็นเป็นพลาสติกก็ได้นะครับทัดผิวตัดผิวให้เรียบนะครับตัวนี้เป็นมีดสำหรับปากตัวอย่างนะครับ ก็เก่าแล้วใครมีตัคงเติมาเปลี่ยนก็ได้นะครับมีผู้การหลักปักตัวอย่างนะครับปักผมตัวอย่างที่เกิดมา แล้วก็ช้อนตักสาร อันนี้ขั้นตอนนะครับขั้นตอนการเตรียมนะครับมาดูกันจริงๆมีอยู่ในคู่มือนะครับไม่เป็นไรเพราะว่า้องต้องการให้เขาใช้ชิ้นนี้นะครับ ชิ้นนี้จะมีอยู่สองด้านนะครับสองด้าน ด้านเรียบทั้งหมดกับด้านที่มีรอยบากนะัะมีร่องนะครับมีร่องเอาด้านเรียบทั้งหมดลงนะครับวางชิ้นขอบสองจุดนะครับวางชิ้นขอบสองจุดนะครับจากนั้นกดดด้านหน้า ื่อให้ได้ปนนี้มันและผิวของแกนวางครับ แล้ว จากนั้นนะครับนำตัวอย่างที่เป็นโคดมาสั่นะครับก็จี่เป็นตัวอย่างข้งนอกะครับขออนุญาตใช้นิดนึงนะครับ ก็กะให้พอดีว่าอะไรน้เต็ม ครับเยอะเพราะถ้าใส่เยอะแล้วเราจะต้องปัดเยอะนะครับ มันเป็นเวสจากนั้นนะครับ ใช้ตัวคัตเตอร์ปกติตอนที่ผมเตรียมนะครับผมจะวางวางแผ่นวางเนี่ยบนกระดาษนะครับบนกระดาษสักแผ่นหนึ่งเพราะเวลาที่เรามีตัวอย่างส่วนเกินเนี่ยมันจะเป็นบักอยู่กระดาษแล้วค่อยเอากระดาษเนี่ยไปเทลงในกล่องสำหรับใส่ตัวอย่าง ใช้คัตเตอร์นะครับวางให้มันมาลงกัล่างนะครับ จากนั้นใช้แท่งตัวนี้นะครับซึ่งมีสองด้าน ด้านที่มีรูกับด้านที่ไม่มีนะครับ ด้านที่ไม่มีนะครับ กดลงไปก็กดแรงนะครับ กดพอให้ตัวใหญ่มันแนบไปกับคอดเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับตอนที่เราหมุนเนี่ยถ้าตัวอย่างเราไม่ละเอียดนะครับ เราจะรู้สึกเลยว่ามันมันมีอะไรขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้มาใช้กัตเตอรนะครับจากนั้นมันจะมีเศษตัวอย่างตามร่องนะครับ ก็ให้ใช้เหมือนกันนะครับเปิดแอร์แล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวซัพพอร์ตนะครับ ตัวซัพพอร์ตจะมีสองด้านด้านที่เป็นหลุมใหญ่ๆกับด้านที่หลุมมันตื้นๆแล้วมีสปริงนะครับสปริงอยู่กลาง ช้ด้านนี้นะครับด้านที่ว่างลูกไปให้หรือแบบนี้นะครับ แล้วก็กด จะได้ยินเสียงกัน จากนั้นประคองไว้นะครับแล้วก็พลิกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มรีลิสตรงนี้นะครับ แล้วก็ยินสิ้นงามาเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นี่ก็เสร็จนะครับ ตัวอย่างเราก็พร้อมที่จะออกไปหลัวนะครับ ก็คือหลักการก็คือว่าด้านที่จะใช้ทดสอบ พาวเดอร์ที่ใช้ในการเตรียมควรจะเป็นพาวเดอร์ที่มีขนาดเล็กหน่อยนะครับถ้าเป็นสีก็ผ่านสีสามร้อยยี่สิบห้ามิลนะครับคือประมาณหนึ่งร้อยไมครอน โดยประมาณนะครับพันหนึ่งร้อยไมครอนจะดีมากนะครับ หรือถ้าเอาเป็นแบบเนื้อสัมผัสก็สัมผัสคล้ายๆกับแป้งที่เราใช้ทาตัวประมาณนั้นนะสำหรับคลิปนี้นะครับ จะเป็นการแนะนำการเตรียมตัวอย่าง ในกรณีที่ตัวอย่างทำมาแบบเป็นเม็ดเซรามิกนะครับก็หน้าตาแบบนี้นี่ครับเม็ดใหญ่เม็ดเล็กก็ได้นะครับ โดยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปบดเม็ดเซรามิกตัวนี้นะครับ เพราะว่าเราสามารถเอาแบบนี้มา้ันได้เลยสำหรับเอกานี้นะครับ รวมถึง XRF ด้วยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องบดนะครับ เราสามารถใช้แบบนี้ได้เลย คราวนี้ข้อแม้นะครับก็คือ1นะครับดิเมเตอร์มันควรจะเล็กกว่าช่องนี้นะครับ และก็ความสูงก็ไม่ควรจะเกินของของมอเตอร์นะครับ ซึ่งอยู่ราวสักสองมิลลิเมตรเศษนะครับ ประมาณสองมิลลิเมตรนี่พอดีเลยนะ ในกรณีที่ตัวอย่างชิ้นใหญ่กว่ากลุ่มนี้นะครับหรือหนากว่านะครับ เราสามารถพลิกด้านนี้มาใช้ได้นะครับ ก็เพะไม่เหมือนเดิมครับตัวอย่างต้องไม่ใหญ่กว่าช่องนี้เอเเตอร์ของมันด้านไหนนะครับ แล้วก็ความสูงหรือความหนา ต้องไม่เกินหลุมนี้ดูราวๆ4มิลลิเมตรโดยประมาณนะครับอันนี้วิธีการนะครับ เรามัจะใช้ดินน้ำมันนะครับแต่ดินน้ำมันนี่นะครับ มันธรรมดานี่แหละนะครับแบ่งออกมาทิหนึ่งนะครับแบ่งออกเป็นหกหน้านะครับทาให้ดีนะครับ ใส่โอรเซสทีมนะครับแลนวาลงไปครับ แล้วเอากระจกสไลด์นะครับสะอาดสะอาดนะครับมาวางทาบครับ แล้วก็กดลงไปพยายามให้กระจกกับขอบของโฟนเดอร์เนี่น ระวังนิดนึงในกรณีที่ตัวอย่างหนานิดนึงแล้วค่อนข้างแข็งนะครับ เวลาเรากดไปแล้วมันจะแตกให้ใช้มือกดบรลางเร็จโอเค เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็เอาแบบนี้ไปหนักได้เลย จะมีค่าเทียบเท่ากับแบบนี้นะครับอันนี้ในกรณีที่ตัวอย่างหนาพอดีนะครับ ขนาดพอดีกับตัวช่องของเดอร์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ ัวยาใหญ่กว่าหรือหนากว่าทำยังไงนะครับ ก็ให้ถังด้านนี้ขึ้นมาทำเหมือนเดิมนะครับใช้น้ำมันซึ่งจะใช้เยอะกว่าที่ก็แปตาเหมือนเดิมครับ จากนั้นก็ ัวนี้ที่ใช้แบบนี้ต้องประกบต้องกรอบด้านนะครับแผ่นใหญ่แล้วก็แผ่นเล็ก ไม่ใช่ว่าใช้แค่เดียวนะครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของความสูงของโคนเนอร์ซึ่งจะมีปัญหากับตัวเซนเตอร์เชนเจอร์นะครับ มันจะหยิบชิ้นงานไม่ได้ แต่ถ้าเราใช้วิธีแบบว่าตับไปวางมันปัญหาครับทำได้เลย คราวนี้ในกรณีที่เรา สายแบบนี้นะครับใายแบบนี้ โดยปกติแล้วขอบของโฮนเนอร์นะครับหน้าที่เราใช้ปกติตรงนี้นะครับ มันจะเรียบเป็นองฉานะครับ ส่วนด้านล่างมันจะเป็นสโลปถ้าเราหันด้านนี้นะครับขึ้นมานะครับ เวลาที่ตัวแขนเพื่์เซนเจอร์มาจับนะครับ มันจะร่วงนะครับมันก็ไม่เชิงมันร่วงลงไปตรงพื้นเลยนะครับ คือมันจะเอียงนิดนึงแล้วเวลาไปสอบไปว่างเนี่ยมันจะไปชนกับขอบของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ ทำให้ใช้งานไม่ได้นันผมก็เลยจะใช้วิธีนี้ครับ ก็คือเอาหนังยางธรรมดานี่นะครับมามัดบริเวณขอบด้านบนเดินนะครับด้านบนนี่หมายถึงว่าเวลาเราหันขึ้นที่นะนนี่นะครับอันนี้เลย ับได้เลยนะครับไอดีนั้นเขารับได้เลยนะครับดังนั้นเขาไปวางปกติเลยนะครับโอเค อันนี้ก็จะช่วยเซฟได้พอสมควรนะครับ อาจจะมีบ้างที่หมุนไปแล้วไปชนนะครับมีบาดเจ็บน้อยขึ้นอยู่กับว่า ตอนที่แข็งระดับหัวเรือเนี่ยจับได้สนิทแค่ไหนนะครับ แล้วก็มีบ้างที่เอาไปวางแล้ววางไม่ได้นะครับติดติดกับหัวเรอติดกับแข็งหัวเลยแบบนั้นก็ถือว่าสวยไปนะครับ โอเค สำหรับตัวอย่างของ HRD โดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบ p าวเดอร์แต่ก็เป็นเป็นก้อนเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นก้อน ถ้าเป็นก้อนนะครับต้องทำให้การใด้ารเป็นเรียนในการทดสอบกับเรียนนะครับ ตัวอย่างเป็นของเหลวทำไม่ได้นะครับกรณีที่ตัวอย่างเป็นเจลนะครับเป็นเจลอาจจะสามารถทำได้ในกรณีหนึ่งที่เราใช้อ่ ตัวสีโร่แบ็กราวนะครับพูดถึงสีโร่แกราวในนานนึงนะครับอันนี้คือสีโร่แกราวนะครับสีโร่แกราวนะครับสีโลแกราวมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่า จะไม่มีพีคใดๆ หรือไม่มีผลกับเอ็กซ์เรย์นะครับไม่มีผลกับเอ็กซ์อาร์ดีเลยนะครับ วิธีการนะครับเราก็จะเอาโมเดอร์นี้นะครับซึ่งโมเดอร์นี้ก็จะมีทั้งหมดสามชิ้น ทียู่นะคนด้วยโน้ตสามชิ้นนะครับหงายขึ้นมานะครับ เอาแผ่นซีโร่เป็นบางใส่ลงไปประกอบนิดนึงนะครับ เพราะว่าจะแตกนะครับ จากนั้นใช้แผ่นเตจนี้รองไว้นะครับ แล้วเอาแผ่นสปริงนะครับ หันหน้าจะเป็นสปริงเข้าไปนะครับ ตรงขอบเนี้ยจะมีร่องอยู่นะครับอันจุดร่องนะครับมันจะกดนิดนึงนะครับกดเบาๆแล้วก็นครับ นะครับ นะจะมีร่องอยู่นะครับ ทางด้านบนบนเนี่ยเราก็มีร่องนะครับดังนั้นต้องกดออกมาแล้วก็อันนี้มันก็จะล็อกล็อกเสร็จก็ใช้ด้านนี้นะครับ ตัดตัวอย่างมาเพียงเล็กน้อยนะครับ ตัดตัวอย่างมาเพียงเล็กน้อยนะครับโรยลงไปนะครับ แล้วก็ใช้ช้อนเขี่ยแค่นี้เองนะครับ ก็สามารถเป็นหลักได้แล้วนะครับ เหมาะสำหรับกรณีตัวอย่าง มีปริมาณน้อยๆนะครับสังเคราะห์ทีนึงได้เดียวก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับ ไม่ควรใช้เยอะ เพราะถ้าใช้เยอะแล้วจะมีเอฟเฟกต์เรื่องของความสูงของระนาบของเอ็กซ์เรย์ของไอของระนาบของตัวอย่างนะครับ ซึ่งจะทำให้พี่ชิมไป แล้วถ้าเราไม่ระวังนะครับต่อไปมีข้อผลก็อาจจะหนักเกินได้นะครับนี่คือวิธีหนึ่งนะครับในกรณีที่ ตัวอย่างหางมาแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับ แบบนี้ ในกรณีที่ตัวอย่างหนามากๆนะครับ จะทำอย่างไรนะครับ ทำอย่างไรจะดูนะ ตัวนี้จะหนา นะครับหนากว่าหนากว่าขอบของมูลเดอร์นะครับนะครับคือแน่นอนนะครับ วิธีการมีสองวิธีนะครับหนึ่งคือเอาไปขัดนะครับเอาไปขัดตัดก็ได้ ขัดก็ได้นะครับ ให้มันบางลงนหรือถ้าทำไม่ได้แบบเทปนี้นะครับเทปนี้ที่ทางนักศึกษาส่งมา ก็คือว่า ไม่อยากไปขัดเพราะถ้าขัดต้องมีการเติมน้ำไปในเครื่องขัดนะครับถ้าขัดแล้วน้ำมันจะซึมเข้าไปในตัวอย่าง ตัวอย่างเขาเสียรูปไปนะครับนั้นเราก็จะใช้ของเดิมนี้ไม่ได้ เราก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวแบ็คดับเบิลโฮเดอร์นะครับ โดยที่วิธีการนะครับก็คือ กราปินเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่านะครับ ก็เอาเอา เอาปาตูล่านี่อะไรครับกดลงไปนะครับกดตรงขอบนะครับเพื่อเอาเพจนี้ออกไม่ใช้นะครับ จากนั้นใช้กระจกหรืออะไรก็ได้ที่ที่ผิวสถานสถานนะครับวางลงไปจากนั้นนำตัวอย่างของเรานะครับ วางในช่องเอาด้านจากนั้นนะครับ ไปข้างล่างนะครับ วิธีนี้มีข้อแม้อย่างเดียว ความกว้างของตัวอย่างนะครับด้านหนึ่งจะต้องเกิน 10มิลลิเมตรอีกด้านคือ 15มิลลิเมตรนะครับโดยประมาณนะครับดังนั้นทำยังไงนะครับเราก็ใช้ดินน้ำมันเหมือนเดิมครับน้ำมันอีกแล้ว ฉะนั้นถ้าตัวอย่างใครที่จำเป็นต้องมีเรื่องการสัมพันธ์กับไอของน้ำมันนะครับอย่างเช่น ตัวอย่างฟิล์มกินฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับ แนะนำว่าให้เอาไปทดสอบดูก่อนแล้วไปเอามาทดสอบอีกครั้งเพราะมันเป็นฟิล์มยากมากโอเคนะครับ ก็ทำให้เป็นตัวยางจากนั้นก็แปะเอาเลยครับให้แปะหน้านี้นะครับ านนี้นะห้ามแปะกระดานนี้นะครับ เพราะว่าส่วนนี้จะต้องเอาไปยึดกับตัว sample state นะครับอันนี้นะครับจากนั้นใช้กานที่เป็นหลักนะครับนี่ในกรณีที่ตัวอย่างสูงนะครับตัวอย่างสูงในกรวันนี้ของห้องแลบไม่มีนะครับ ตัวอย่างสูงเช่น พวกแท่งซีเมนต์นะครับจะมีนักศึกษาแล้วก็จะใช้วิธีซัพพอร์ตด้านข้างนะครับใช้ดินน้ำมันสองก้อนนะครับ แปะนี้แปะนี้ แล้วก็เอาไปยึดตัวอย่างของเรานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ แค่พอให้มันลอยอยู่ด้านนี้นะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเรียบร้อย